visitar. máximo. าจะไปไหน ตลาดโต้รุ่งตตลาดโ้รุ่งเหรอคะตั้งมีตั้งค่ะ วันเพ็ญเดือน12น้ำจะนองเต็มตลิ่ง ได้เลยาซาลามอนเจ้าเยนี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านหัวหินรำลึกนะคะอันนี้เป็นของฝากเนาะเยอะแยะไปหมดเลย ล่าเรื่องไหมจะล่าเรือ่องเดียว ที่บอกภาษาไทย นี่ไหมคะ อยู่นี่ถามใครนะมันลูกค้าเห็นยืนอยู่ตรงนั้น วยมากเลยอ่ะ สวยมาก ไข่หนึ่งแยมกับะรดเหบอี่แหลค่ะ ฮัลโหลป้าคนเฮ้ยฮะวันทู o t h r e า t h r e า banana t h r าน banana with egg นี่เราอยู่ที่ไหนคะ มาเราลงกรุงเทพเหรอ โตลุงกรุงเทพเหรอหัวหินตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโตลุงหัวหินนะคะ คนเยอะมากนะตลาดใหญ่มากตลาดใหญ่มากเลยนะ เดี๋ยวไปตามหน้าหาของกินกันต่อมานี่ยข้าวโพดปิ้งข้าวโพดปิ้ง อดมากวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านโฮมเมดไอศครีมนะคะ มีโกโก้มีกาแฟลัมเรซินตัวนี้ก็30บาทมีใส่ได้3อย่างนะคะเครื่องร้านเจนี่ไอศครีมโฮมเมดเอาเป็นลูกชิดนะคะ ตัวนี้อะไรคะ เอาเป็นกะทิแล้วกันค่ะ ชิดแล้วก็เอาเป็นลูกบุกลูกชิดลูกชิดกับลูกบัว Okay. Oh, พระเจ้าจอร์จอะไรคะ ามช่องของซลามเมซินกันได้อีกนะคะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมเข้าไปสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย